การนำวัตถุจากไฟล์อื่นมาใช้ นอกจากการทำงานสร้างงานด้วยตนเองแล้ว เรายังสามารถใช้ไฟล์งานสามิติ จากที่มีผู้สร้างไว้ก่อนแล้วมาประกอบในงานได้ ทั้งที่เป็นวัตถุจากไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Blender หรือไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมผลิตงานสามิติอื่น ๆ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. เตรียมไฟล์ Blend ที่ต้องการนำเข้า เปิดโปรแกรม เลือกไปที่ไฟล์ append เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นั้น คลิกที่ชื่อไฟล์ เมื่อกดเลือกจะพบว่ามีการแตกไฟล์ออกเป็นโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ ตามที่มีวัตถุ กล้อง แสง ภาพ และอื่นๆ ที่บรรจุไว้ในไฟล์ ให้เลือกเฉพาะที่เราต้องการ ในที่นี้เราต้องการเฉพาะวัตถุ ก็ให้เราเลือกที่โฟลเดอร์ออบเจกต์และเลือกวัตถุที่ต้องการใช้ หากต้องการเลือกมากกว่า1ชิ้นให้กดชิปค้างไว้ และกดเลือก append from library จะพบว่าวัตถุที่ถูกเลือกจะปรากฏขึ้นมาในงานของเราทันที หากวัตถุ3มิติมาจากโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Blender เราต้องการที่จะให้เข้ามาใช้งานในโปรแกรม ให้ไปที่ไฟล์ เลื่อนลงมาที่คำว่า import แล้วเลือกนามสกุลที่ต้องการนำไฟล์เข้า ซึ่งจะเห็นว่ามีหลายนามสกุลมาก ให้เราเตรียมไฟล์ .3ds หรือ 3ds ซึ่งเป็นไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม 3d max นำไฟล์ .3ds เข้า และทำการเลือกไฟล์ แล้วกด import 3ds หรือ 3ds เราก็จะได้วัตถุที่เป็นงานจากไฟล์ปรากฏบนหน้าต่างทำงานของโปรแกรม ซึ่งเราก็สามารถจัดการกับวัตถุนั้นได้เหมือนกับการสร้างวัตถุสามมิติทุกประการ